มาให้ไหมอุ้ยปา่าโอเคได้เพิ่มอีกอีกสิบคำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตาม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาดูกับผมเฮียหลามอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีทุน 101 บาทนะครับผมเริ่มมาที่เบส4บาท ใครที่ชอบนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียหลามด้วยนะครับผมจังหวะนี้ได้ไปก่อน 6.4ครับผมโอเค ถือว่าเปิดมาก็ดีทีเดียวต่อกันเลยครับผมแมจะมาให้เฮียเยอะแค่ไหนครับผมวันนี้ อุ้ยมาครับผมอุ้ยได้กว่าสิบบาทโอเคมาครับผมจังหวะนี้ 9.6 ไปครับผมเจได้เอได้ครับผมจังหวะนี้ 16 บาทครับผมแม่วายสุดท้ายไม่แตกครับผมไม่เป็นไรโอเคครับผมลุยกันไปครับผมสำหรับวันนี้กิจกรรมอีกมีอีกเช่นเคยนะครับผมมีทั้งหมด 5 รางวัลรางวัลละ100 บาทครับผมโอเคอุ้ยแตกั้งหน้า 6.8 ไปครับผมอุ้ยได้อีก 12 บาท 80สตางค์ครับผมตัวเจมาครับผม6บาทกันไป เคได้ผมโอเค6.4ครับผมโอเคผมและกิจกรรมนะผมก็เป็นเหมือนเช่นเคยเลยครับผมอุ้ยจเกรเทอร์ขาดตัวเดียวครับผมมาให้ไหมครับผมจังหวะนี้อืมไม่มาครับผมไม่เวลาอุ้ยเคมาครับผมจังหวะนี้3.4ครับผมอุ้ยเจเพียบผมบอกอุ้ย57บาท60สตางค์กันไปอุ้ยเอมาต่อครับผมโอเค43บาทกันไปครับผมโอเคครับผม อุ้ยบิ๊กวินกันตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผมเห็นหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบต่างไปก่อนนะครับผมโอเคผมตอนนี้มีสองร้อยแล้วครับผม โอเคครับผมอุ้ยยินสเก็ตเตอร์เลยครับผมตอนนี้เอ้่ะกี้ทองางหน้าครับผม ไม่เป็นไรครับผมรวยกันไปโอเคครับผมแม่ยังไม่มาครับผมอุ้ยตัวเจกับตัวเคครับผมแปดบาทไปก่อนนะครับผม ได้สีชมพูไปสี่บาทนะผมโอเค ถือว่าได้อยู่ครับผมโอเคอุ้ยมาไปก่อน1.4ผมตัวคิวมาไหมไม่มาค่ะตัวแรกครับผมค่ะแถวแรกเลยโอเคครับผมมาเจมก่อน0.6บาทนะผมโอเคครับผมต่อไปครับผมขอให้เฮียเยอะๆหน่อยวันนี้ไม่มาไหมไม่เลยลุ้นสเก็ตเตอร์เลยโอเคอุ้ย ลุ้นจริงครับจังหวะนี้สองแถวหมุนนะผมมาไหมแถวแรกไม่มาผมแถวสองแถวสุดท้ายแล้วด้วยมาอุ้ยมาผมโอเคโอเคเลยครับผมได้ไปก่อสิบครั้งครับผมโอเคเริ่มกันเลยครับผมยาวไปครับผมสเก็ตเตอร์อุ้ยเจมาก่อนครับผมสองจุดสี่ไปก่อนนะผมไม่มาอุ้ยได้สี่สิบแปดบาทนะผมโอเคได้ตัวเคเพิ่มครับผมเก้าจุดหกกันไปโอเคถือว่ามาตั้งแต่ครั้งแรกก็ดีทีเดียว จะดีตลอดไหมยังไม่มาครับผมโอเคมาครับจังหวะนี้ 19 บาท 20 กันไปไม่แตกต่อครับผมไม่เป็นไรอุ้ยเคมาอีกแล้วครับผม 16 บาทครับผมไม่มีคิวครับผมไม่งั้นวายแตกแล้วครับอุ้ยวายเพียวอุ้ย38 บาท40ตังค์ครับผมโอเคอุ้ยถึง 300 กันแล้วครับผมโอเคตัวเคมาครับจังหวะนี้ ตัวเขียวมาไหมแถวแรกอืมตัวเขียวไม่มาครับผมแถวแรก ไม่เป็นไรครับผมอุ้ยสีฟ้าได้ก็ 64 บาทครับผมแล้วเขียวมาครับผมจังหวะนี้อุ้ย129 บาท 60สตางค์ครับผมโอเคตัวสเก็ตเตอร์ครั้งนี้ให้เราดีครับผม193บาท 60 กันไปโอเคครับผมอุ้ยเขียวมาอุ้ยเพียบอุ้ย240อุ้ยเลข10มาเพิ่มครับผม27บาท 60 สตางค์ครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรามี 840 แล้วครับผมแม่ครั้งสุดท้ายครับผม ให้ไหมครับผม จังหวะนี้ มไม่มาครับผมไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้ไปก่อนครับผมหกร้อยห้าสิบสองบาทครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบสไปที่ยี่สิบครับผมโอเค ลุยกันต่อครับผมแม่ถือว่ามาดีครับผมสเก็ตเตอร์ครั้งแรกไม่เกลือ เหมือนรอบที่ผ่านมาที่เล่นเคยเล่นเกมนี้ครับผมโอเคครับผมต่ออุ้ยวายพี่อุ้ยสองร้อยสิบสี่บาทครับผมโอเคครับผมเก้าร้อยมาไหมอุ้ยมาครับผมโอเคหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผม โอเคียวเพิ่มครับผมแปดบาทกันไป โอ้ยบิ๊กวินอีกแล้วผมสี่ร้อยหกบาทครับผมโอเคครับผมเราถึงหนึ่งพันแล้วครับปรับเบสไปสี่สิบครับผมลุยกันต่อครับผมแหมยังไม่มาครับผมเจไปก่อนลูกวายแตกนะครับ แตกให้ไหมไม่แตกไม่เป็นไรครับผมสีฟ้ามา12บาทครับผมโอเคถือว่าดีอยู่ครับตอนนี้แหมโอ้ยาวเหลือเกินนะผมแหม เจลอุ้ยสิบเพียบอุ้ยสามร้อยแปดสิบสี่บาทกันไปครับผมเอได้เพิ่มสี่แปดบาทครับผม แหม อุ้ยวายได้หกบาทครับผมแม่เขาให้แล้วผม438 บาทเด้ออุ้ยวายเพียบ แต่ไม่แตกครับผมไม่เป็นไร ใครที่เพิ่งเข้ามาดูเฮียนะครับผม ก็สามารถจะกดเข้ากลุ่มเฮียเพื่อเล่นกิจกรรมแจกเครดิตฟรีได้นะครับผม โอเคผมลุยกันต่อครับผม ต่อไปครับผม สึกจะมาช้ารอบนี้สเกเตอร์ครับผมเหลือตัวเดียวครับ มาไหมอุ้ย มาผมโอเครอบที่สองครับผมสเกเตอร์กันไป โอเคผมได้สิบครั้งเหมือนเดิมกดกันไปครับผมอุ้ยมาไปก่อนอุ้ยร้อยสี่บาทนะผมโอเค ตัวเคมาจังหวะนี้อุ้ยเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทนะผม โอเค ถือว่าบิ๊กวินกันอีกแล้วสำหรับครั้งแรก 872 บาทครับผมโอเค เกือบ2,000แล้วผมตอนนี้นี่ถือว่าดีครับผม ตอนนี้มาดีเลขสิบไปก่อน 24 บาทครับผมโอเคเจ็ดครั้งครับผมลุ้นไปด้วยกันนะผมอีกห้าครั้งแล้วครับ ตอนนี้อุ้ยายกว่าเก้าสิบหกบาทนะผมแม่วายไม่แตกครับผมวายถึงสองพันแล้วครับผมจังหวะนี้ โอเคพี่โอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะผมโอเค แม่แต่เสียได้แคเธอร์นะผมมี 3 ตัวแล้วขาดแค่ตัวเดียวครับผมไม่เป็นไรลุยกันไปครับผมมีสองครั้งครับผมอืมครั้งสุดท้ายครับผมไม่มาเพิ่มครับผมไม่เป็นไรถือว่าได้ไปก่อน2,432บาทครับผม โอเค เปลี่ยนเบดที่ 100ครับผมตอนนี้ลุยครับผม แม่อุ้ยเขียวไปก่อน 60พราะผมเลข10มาอืมแต่เอไปแทนร้อยยี่สิบบาทอุ้ยิบมาอุ้ยหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะผมตัวเอได้เพิ่มร้อยหกสิบบาทนะผม โอเค หรือว่าให้ดีผมตัวเค อุ้ย80 บาทไปก่อนสีฟ้ามาไหมอืมไม่ มาผมแม่ไม่เป็นไรอุ้ยสเก็ตเตอร์ผม ขาดตัวเดียวครับ มาไหมมาเพิ่มไหมอุ้ยมาผมแม่ มาให้บ่อยครับผมวันนี้ได้ไป 3 ครั้งผมสเก็ตเตอร์ โอเค ลุยกันไปครับผมแม่ยังไม่มาครั้งแรกอุ้ยมาไปก่อนอุ้ยร้อยยี่สิบไปก่อนะผมอุ้ยตัวเอมาอุ้ยสี่ร้อยแปดสิบครับผมโอเคไม่วายไม่แตกครับผมไม่เป็นไรครับได้ไปก่อนหกร้อยบาทครับผมได้ตัวเอครับผมสามร้อยหกสิบบาทครับผมแหมมีสั่นครับผมมีสั่นโอเคครับเลยเจ็ดครั้งครับผมแหมหมุนนานจริง ๆ ครับวันนี้แม่ สงสัยคนเล่นเยอะชัวร์เลยครับผมจังหวะนี้ 480 ครับผมโอเค แม่เลยหกครั้งครับผมนานเหลือเกินนะผมวันนี้เหลืสิบไปก่อน 200 บาทครับแม่เขายังสั่นอยู่ครับผมยังสั่นอยู่ครับอุ้ยตัวเจเพียบจังหวะนี้อู้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทอีกแล้วครับผมแม่แต่เสียดายวายไม่แตกให้ครับผมจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับผมเหลือกันอีก 3 ครั้งแล้วตอนนี้เลขสิบไปก่อน 140 บาทครับผม แม่ตัวคิวแถวแรกไม่มาครับผมมันเป็นไรครับผมดูไปครับผมอีกสองครั้งครับผมจังหวะนี้แม่ยังไม่มาครับผมอืมไม่มาให้ครับผมไม่เป็นไรครับผมได้ไปก่อน 3,220 บาทครับผมโอเคแม่เปลี่ยนเบส200ครับผมโอเค ลุยครับผม ดูกันไปโอ้เลขสิบมาก่อน 80 บาทแบบนี้ผมแม่อู้ได้ก่อนร้อยยี่สิบบาท โอ้แม่ตัวคิวมาเพิ่มร้อยแปดสิบครับผมเจมาครับ จังหวะนี้ เขียวได้ผมจังหวะอู้สองพันเจ็ดร้อยครับผมโอเค แม่แต่เสียดายผมวายไม่แตกให้ครับผมอะไรผมเกือบหมื่นแล้วอู้ถึงหมื่นแล้วผมโอเค ตัวดีครับผมตอนนี้เรามีหนึ่งหมื่นแล้วผมปรับเบสที่สี่ร้อยผมตอนนี้ไปครับผมลุยครับ ลุยครับผมขอแตกหนักๆครับผม40บาทไปก่อนครับผมไม่เป็นไร ลุยกันไปอู้วายพี่โอ้จังนยอู้สี่พันสามร้อยบาทไปครับผมโอเคตอนนี้ก็มีหมื่นสองแล้วครับผมลุยกันไปครับผมยังไม่มาครับผมไม่เป็นไร ลุยกันไปครับผมลุยอีกทีครับผมอุ้ยวายไม่แตกให้ครับผมไม่เป็นไรอุ้ยสเก็ตเตอร์ผมจังหวะนี้สองแถวหมุนขาดตัวเดียวครับจังหวะนี้อุ้ยแถวสุดท้ายครับผม ขอได้ไหม ขอได้ไหมอุ้ยมาให้ครับผมโอเค โอเคเลยทีเดียวได้ครั้งที่4ครับผมเลเกเตอร์โอเคเริ่มกันเลยครับผม ขอแบบบิ๊กวินครับผม ให้ยีราฟได้ชื่นใจกันสักนิดหนึ่งครับผมไม่ยังไม่มาครับผมไม่เป็นไรครับผม ดูกันไปครับผมลุ้นไปกับเฮียผมจังหวะนี้ แม่วายมาไปก็อู้ยหกร้อยสี่สิบโอเคครับผมอู้เขียวมาอู้เฮียโอ้ยสี่พันแปดสิบบาทโอ้ยยังไม่หยุดอู้ยสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทครับผมโอเคได้อีกสี่พันแปดแล้วก็อู้ยสองหมื่นสามพันสี่สิบบาทครับผมแม่บิ๊กวินกันอีกแล้วครับผม โอเคครับผม ตอนนี้ถึงเกือบแปดหมื่นแล้วผมก็อีกหกครั้งที่เหลือผมดูกันไปลุ้นกันไปกับเฮียผม เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับ โดยการกดไลค์ กด subscribe ที่ช่องนี้นะครับผม โอเคครับผมต่อนไปครับผมอุ้ยตัวเคมาอุ้ยหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบโอ้ยสเกตเตอร์ครับผม หาตัวเดียวมาได้ไหม อุ้ยเปล่าผมโอเคได้เพิ่มอีกอีกสิบครั้งครผมเท่ากับสเก็ตเตอร์ เรามาห้าครั้งครับผมวันนี้แม่ ให้เยอะแค่ไหนครับผมต้องดูกันไปครับผมจังหวะนี้อุ้ยมาไหมอืมยังไม่มาครับผมเขียวมาครับจังหวะนี้อุ้ยสามพันแปดร้อยสี่สิบครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตัวคูณยังเท่าเดิมกับก่อนหน้านี้ที่จะหมดสเก็ตเตอร์รอบที่แล้วนะครับผมโอเค มาอีกไหมครับผมจังหวะนี้ แม่เหลือสามครั้งครับผม อุ้ยอุ้ยห้าพันสี่ร้อยบาทครับผม โอเคครับผมก็อีกสามครั้งที่เหลือครับผมคุณคิวโอเคมาครับผมจังหวะนี้สามพันสองเลยอู้เจมาครับผม อู้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบครับผมแม่มาให้ชื่นใจเหลือเกินครับจังหวะนี้ แม่ครั้งสุดท้ายครับผม ขอได้ไหมอืมไม่มาครับผมไม่เป็นไร อุ้ยบิ๊กวินเลยรอบนี้แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับผม โอเคครับผมถือว่าวันนี้กำไรเราโอ้โหเหลือเฟืออีกแล้วผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะผมลิงก์ก็อยู่ด้านล่างสมัครกันได้เลยครับผมหรือว่าใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้ากลุ่ม Facebook ลิงก์ด้านล่างอีกเช่นกันครับผม โอเคสำหรับวันนี้เฮียหลามพอเท่านี้ดีกว่านะผม อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เฮียหลามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เฮียหลามขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ